เดี๋ยวมาดูเหรียญแรกกันก่อนนะครับ เดี๋ยวมาดูเหรียญรุ่นล่มโพกันก่อนนะครับ ซึ่งเป็นเนื้อทองแดงนะครับ เหรียญนี้นะครับ สร้างเมื่อปีสองห้าสองหนึ่งนะครับ เป็นเหรียญรุ่นที่วัดแม่ปังร่วมกับวัด สัมพันธวงศ์นะครับ จัดสร้างนะครับ ซึ่งรุ่นนี้ก็จะมีอยู่สอง รุ่นด้วยกันนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีพิมพ์ที่เป็นล่มโพนะครับ แล้วก็ด้านหลังพิมพ์จะเป็นพุทโธนะครับส่วนเหรียญนนี้ผมได้มาด้านหลังเป็นล่มโพนะ่เหรียญรุ่นล่มโพนี่เนื้อทองคำจัดสร้างอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบหกเหรียญนะครับแต่สำหรับเนื้อ เนื้อท้องแดงเนี่ยสร้างที่สองแสนเหรียญเลยที่เดียวนี่แต่สวยครับเป็นสภาพเดิมๆเลยนะครับสร้างเยอะก็จริงนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับแต่ไม่ค่อยเจอนะครับ ในตลาดพระหรือในแผงพระตามนะครับตามตลาดนัดพระนะครับ ก็ไม่ค่อยเจอนะครับรุ่นนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูด้านหน้าของเหรียญกัน สักหน่อยนะครับสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวกล้องไม่ค่อยสูงนะจะผมขยับนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวมาดูด้านหน้าเหรียญกันเลยนะครับ ด้านหน้าลักษณะของเหรียญนี้จะเป็นเหรียญวงกลมนะครับ จะพิมพ์เป็นหลวงปู่แหวนสุชินโนนะครับ วัดดอยแม่ปัง จังหวัดเชียงใหม่เนีครับ เป็นพิมพ์ครึ่งองค์ผมคุมนะนี่จะเป็นลักษณะของขอบเหรียญนะครับ เป็นรอยตัดนะส่วนด้านหลังนี้จะเป็นรูปใบโพนะครับ ตรงกลางจะ ขียนว่าเป็นสุจิโนล่มโพนะครับงเมื่อปีสองห้าสองหนึ่งเนี่ย สภาพยังเดิมๆอยู่นะครับ เหรียญรุ่นนี้เนี่ย ก็พุทธคุณนะครับ แข็งกล้าดนะครับปลอดภัยไม่ตามมหานิยมนะครับสวยเลยดีเดียวนะครับ เหรียญรุ่นนี้นะครับ ราคาก็ไม่แรงนะครับ ก็หลักร้อยเองนะครับ ราคาไม่แรงนี่เดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ผมได้มา เป็นเหรียญพอปรอเล็กนะครับ ซึ่งเหรียญรุ่นนี้จะมีอยู่สองพิมพ์ด้วยกันนะครับ พิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็ก ซึ่งเหรียญนี้ที่ผมได้มาเป็นพิมพ์เล็กนะครับ ด้านหน้าของเหรียญเนี่ยพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนี่จะเหมือนกันนะงแต่จะต่างกันตรงด้านหลังนะครับด้านหลังนี่จะ ถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่นี่ จะมี เอ่อเป็นจะไม่มีดอกบัวนะครับด้านหลังจะเป็นพอพอพอรออย่างเดียวนะครับ จะมีขนาดใหญ่กว่านี้ นิดนึงนะครับแล้วก็ปลายฉัดนี้จะขึ้นมาสูงขึ้นมาข้างบนนะครับ เหรียญสวยคมชัดเลยทีเดียวนะครับที่เป็นด้านนี่จะเป็นด้านหน้าของของเหรียญนะครับก็จะเหมือนกันนะราคาก็ไม่แรงนะครับอยู่ที่ประมาณหลักร้อยเช่นกันนะครับ ดี๋ยวมาดูด้านหลังกันสักนิดนึงนะครับ สร้างเมื่อวันที่ 16 นะครับ มีนาคม 2521 นะครับพระราชกุศลนะครับ สร้างโรงพยาบาลนี่ยก็ประมาณนี้นะครับ เหรียญพปรเล็กนะครับกับเหรียญรุ่นลูกโพนะครับ สวยเดิมเลยทีเดียวนะก็ฝากกดติดตามนะครับส่องพระใหม่กับเน็กแฟนพระนะครับคลิปหน้ามีเกจิท่านใจนะครับ พระรุ่นไหนที่ผมจะเอามารีวิวนำเสนอในโอกาสหน้านะครับ ก็ฝาก FC ทุกท่านนะครับกดติดตามนะครับ คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ